palliative care นี่ก็คือเป็นเรื่องของระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง คนไข้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย การดูแลจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้ไปถึงคนไข้หลังเสียชีวิต โดยที่เราจะดูแลทั้งคนไข้ และญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ ให้ครบองค์ประกอบ เวลาที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นระยะท้ายของการดูแลรักษาเนี่ย มันจะมีดูแลทั้งในโรงพยาบาล เวลาที่คนไข้เข้ามาในระบบ แล้วก็ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน แล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงไปกับกลุ่มสาวิชาชีพอื่นที่ต้องรู้ อย่างเช่นเภสัชช่วยจัดการดูแลเรื่องของขนาดยา การกินยาที่ถูกต้องอย่างแผนไทยกายภาพเนี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีตัวหัตถการที่จำเป็นอย่างเช่น เรื่องของการนวดบรรเทาปวด การใช้สมุนไพรประครบเราก็พยายามที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องในระบบเนี่ยก็คือมีส่วนร่วมในการทำงาน คนไข้อยู่ได้จัดการตัวเองได้ ญาติต้องดูแลคนไข้เป็น สุดท้าย ถ้าวันไหนวันหนึ่ง วันที่เขาไม่ไหวแล้ว เขาต้องการยังไง ให้คนไข้ได้ตัดสินใจ คุณจะเอายังไง อยู่หายใจคุณจะเอายังไง หัวใจหยุดเต้นทำยังไง ความดันตกเอายังไง และสุดท้ายต้องแอบถามเขาว่า แล้วถ้าวันไหนที่เขาหมดลมหายใจเราไปแล้วเขาต้องการเสียชีวิตที่บ้านหรือโรงพยาบาล เราจะได้วางแผนให้เขากันได้ เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ ไม่ว่าจะในครอบครัวในชุมชน ไม่มีใครพูดถึงในเรื่องของเราจะเตรียมตัวตายยังไงอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอมีเรื่องของการดูแลระยะท้ายเข้ามาเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นว่า การที่ทุกคนจะจากไปเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัว ที่จริงพาราทีฟเนี่ยควรจะให้ในทุกกลุ่มอายุด้วยซ้ำ คืออย่างเช่นว่าบางทีตัวญาติเอง ไม่ได้คิดว่าผู้สูงอายุควรจะดูแลแบบประคับประคอง พอมาถึงจุดหนึ่งที่ผู้สูงอายุป่วยและเข้าสู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะ ญาติก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะต้องให้หมอใส่ทุกอย่าง เช่น ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือว่าใส่อาหารทางสายยาง สุดท้ายเนี่ยผู้สูงอายุเองก็จะเป็นคนที่ทุกทรมาน จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ แต่ในขณะที่ถ้าสมมติว่าญาติหรือว่าผู้สูงอายุรู้ในเรื่องของ palliative care คุยกันก่อนกรณีแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น proactive palliative care หมายถึงว่าเราอยากจะให้ความรู้เขาก่อน โดยที่เขายังไม่ต้องป่วยในส่วนของการอบรมนะคะก็จะมีขอบข่ายความรู้ที่เราจะให้ในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคอง แล้วก็ในเรื่องของการวางแผน การตายดี ผู้สูงอายุที่ผ่าน proactive มาแล้วค่ะ เมื่อเขาเข้าสู่โรงพยาบาล มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับ บุคลากรของโรงพยาบาลทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลที่จะคุยเรื่องนี้กับผู้สูงอายุ ถ้าเกิดว่าชุมชนได้รู้และเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้ไอ้เรื่องของการสื่อสารหรือว่าในเรื่องการยอมรับที่จะไม่ยื้อต่อเนี่ยมันก็น่าจะง่ายขึ้น ทุกคนได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการ ผู้ให้บริการเนี่ยก็คือมันก็จะมีเรื่องของทิศทางการให้บริการที่มันมีเป้าหมายคาดหวังผลลัพธ์ได้ ในส่วนของคนที่รับการดูแลเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลในทุกมิติของการเจ็บป่วย หรือมิติของการใช้ชีวิตอยู่ พี่จะนิยามงานของการดูแลแบบพารกีจงานคืองานอุ่นใจ งานพารกีจเราเปรียบเทียบเหมือนแสงสุดท้ายอะ่ะการรักษาหายคือสุดใช่ไหมแต่ไม่สุดที่การดูแล เพราะฉะนั้นการรักษาให้หายอ่ะมันทำมันสู้กับธรรมชาติไม่ได้ แต่ขอสู้เรื่องการดูแลเขาอยู่สบายไปสงบ มันคือความสุขของคนทำงาน ความสุขของญาติของคนไข้ มันอยู่กับความเป็นความตาย แต่มันไม่ใช่อยู่กับความสิ้นหวังอะคุณ